ผลไม้ที่มีวิตามินครับแล้วก็ควบคู่กับผลิตภัณฑ์เซอร์เชียลด้วยครับ ก็ทำให้ผิวผมดีขึ้นมากๆเลยครับ Oh!